ปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวล้ำเป็นอย่างมาก มีเครื่องมือต่างๆ หรือโปรแกรมออนไลน์มากมายที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ หากแต่ต้องรู้จักเท่าทันโปรแกรมเหล่านั้น และสามารถหยิบมาใช้ได้อย่างเหมาะสมจึงจะเป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันแนวคิดในการเล่นเกมก็ถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้บนพื้นฐานความสนุก อยากรู้ อยากทำ เหมือนกับการเล่นเกมนั่นเอง ดังนั้น แนวคิดเกมฟิเคชันจึงเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการศึกษา ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายหากสามารถเข้าใจแนวคิดเกมฟิเคชันและสามารถนำมาประยุกต์เพื่อการออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้เกิดความสนุกสนาน และสามารถสอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนได้ ยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขณะเดียวกันในการเรียนการสอนจำเป็นต้องแทรกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะหนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ในรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยแนวคิดเกมฟิเคชันท่านจะพบกับการอธิบายความสำคัญ กระบวนการพัฒนา และแนวทางการเลือกใช้ โปรแกรมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมฟิเคชันรวมถึงการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โดยใช้งานโปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ และการประเมินผลผู้เรียนด้วยโปรแกรม p r i c k e r และ Kahoot ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีวิธีการใช้งานข้อดี และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนรู้ในบทเรียนนี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงนะคะ สวัสดีค่ะ